พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนจีวาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากสมุนไพรไทย มีผู้คนจำนวนไม่น้อย ต้องเผชิญกับปัญหาผมร่วงศีรษะบาง ผมงอกคันหนังศีรษะหรือเป็นรังแคกันเยอะมากเลยนะครับ ส่วนหนึ่งก็มาจากการแพ้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารเคมี แต่ตอนนี้บอกลาปัญหาสุขภาพผมและหนังศีรษะไปได้เลยนะคะเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม จากธรรมชาติ มาช่วยฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วค่ะ ไอทับสวทชส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยบริษัทชอเนเจอร์จำกัด ในการพัฒนาเทคนิคการสกัดสมุนไพร และใช้ encapsulation เทคโนโลยียกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมจีวาโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยดูแลสุขภาพผมจีวาเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มีการใช้นวัตกรรมการผลิตที่ช่วยให้ได้สมุนไพรที่มีความเข้มข้นมากกว่าเดิมถึง 3.5 เท่า และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูดซึมอย่างล้ำลึกโดยยังคงคุณภาพของสมุนไพรไว้ทุกประการจึงช่วยฟื้นฟูบำรุงผมเพิ่มจำนวน นวนเซลล์ผมใหม่และเม็ดสีผมทำให้เส้นผมดกดำ อีกทั้งยังบารุงรากผม ให้แข็งแรง ปรับสมดุลเซลล์หนังศีรษะทำให้ไม่หลุดร่วงง่าย ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ จึงใช้ได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย i t แทสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000